ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ วันนี้อยู่ในเกมสงการสเปซหรือว่าสาดน้ำสงการนั่นเองนะครับ วันนี้ครับเราเข้าสู่เทศกาลสงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เกมใหม่ PC มาพอดีครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรารับชมกันเลยครับผมนะไปครับผมเกมนี้เขาได้ข่าวว่าแตกดี แบบแตกดีสัสๆนะครับจะจริงเปล่าเราวีครับผมนะ ก่อนอื่นครับ วันนี้มีทุนมาแค่300บาทย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่ามีทุนแค่ 300เท่านั้นครับ ก็เราไปดูที่ตาราง การจ่ายเงินรางวัลก็เหมนว่า เท่าไหร่แจกเท่าไหร่กันบ้างนะฮะ ี่ครับ มีตัวนี้มีตัว Y ครับ มีสเกตเตอร์นะครับ แล้วก็จะมีตัวเป็นตัวผู้ชายกับตัวผู้หญิงนะ ตัว ผู้ชายเนี่ยแจกแจกเยอะสุดครับนี่ครับ มาห้าแจก 200 ครับสี่แจก 100 3สามแจก 50 นะครับ ผู้หญิงแจก 5 แจก 100 4สี่แจก50 3สามแจก 30 นะครับ แล้วก็ไล่เรียงลงมาเลยเกมนี้ ครับคัตเตอร์ขั้นต่ำครับ อยู่ที่ 3 ตัวนะครับ และเป็น 3 ตัวที่ได้ทั้งหมด 12 รอบครับ นี่ ครับ ครับ ตัวคูณนะครับโอเคเป็นไงไปรับชมครับ ามร้อยวันนี้ครับเริ่มต้นที่เบสสิบบาทนะ หรือออโต้สิบรอบแล้วลุยครับผมใครเกมนี้อยากเล่นเกมนี้อยากอยากเออแตกไป ด้วยกันแล้วก็ สามารถแอดไลน์ตามแอดนะครับ แล้วก็แล้วกดที่ ลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะปังให้แล้วกัน นะ ครับปะปะยาวๆเกมนี้มีไหลนะครับ มีตัวคูณนะครับ แล้วก็แตกแตกไหลด้วยนะ มาลงมา โอเคแปดเด้งมาสี่สิบมาคุณสิบมาอีก โอเคร้อยแล้วครับไปโอ้โหไม่หยุดไม่ยัง้ง โอ้เอาอีก เออ อย่างนี้ดีครับโยงครับ ไหลมาไปมามากไปต่อครับ จบครับจบที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่หกร้อยแปดสิบแบบ อะไรวะเพิ่งเกิดเกมมาครับก็ได้แบบซูเปอร์เมกาวินหกร้อยแปดสิบครับผมโอเคครับวันนี้ผมจะเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆครับยิ่งแตกเยอะรอบหนึ่งเราจะเพิ่มเบ็ดไปรอบหนึ่งนะครับสามสิบครับออโต้สิบรอบเหมือนเดิมนะครับ ไปลุยครับ สนใจเกมนี้ครับแอดไลน์ตามและแอด นะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้ไลน์คลิปได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับมาวายมาละคูณสี่ไปหกร้อยเป็นสองพันสี่ครับ ผมสองพันสี่เจ็ดโด เย็ดดูนี่ผมจะไปเล่นสงการนะครับผม ผมมีตังไปเล่นสงการแล้ว เหมาลำ เลยครับ เหมาลำเหมาพื้นจิตน้ำไปเลยครับ เหมาเทาสาวไปเล่นเนี่ยผมเตอร์เโอ้สเกเตอร์ตัวนี้สามตัวเข้า แล้วครับ โอ้สี่ตัวเอ็ดโดไปต่อต่ออ่ะ วายมาสิบมาไปต่อพิสปินมันไม่ค่อยเข้าเลยนะผมว่านะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพูทโกมา โอเควายยังอยู่พี่เปิดแจกไม่ค่อยเยอะนะ คูณสิบเอ็ดอุ้ยสามร้อยสี่สิบหกมาเอ้ย มาดีนะสามรอบ สามรอบ อุ้ย อุ้ย อุ้ย อุ้ยบอกมันคูณไม่เยอะครับบอกมันแตะไม่เยอะ มันมาแตะรอบสุดท้ายไปเดียวสามพันครับแล้วเงิน โอ้สองพันเก้าเกือบสามพันครับคอม รวย แค่นั้นแหละครับ ขอลำเลยนะ ผมเพิ่มเบ็ดครับ ฮะ เป็นสี่สิบนะครับ เอ็ดเป็นห้าสิบเลยละกัน ครับ แล้วก็ออโต้ครับสิบรอบครับ ลุยครับเรียนครับสนใจเกมนี้ครับ สามารถแอดไลน์ตามแอดนะครับ หรือ ว่ากดทีลิงใต้ล่าง คลิปได้เลย นะครับ เดี๋ยวผมขึ้นแหละว่าแอดไว้บน หน้าจอครับ แล้วก็จะทิ้ง ลิงก์นะครับไปใต้ล่างคลิป กด ได้เลยนะครับ ครับนี่แตกดีมากๆครับ เชื่อผมครับตายตาย ไปบอลกูไอมาสองร้อยคุณสามเป็นหกร้อยเจือบจิบจือจิบจืออุ้ยเกือบเจ็ดตัวนี้มาเจ็ดพันแล้วนะมาโอ้ย คุณแปดมา ครับแปดสิบเป็นยังดีครับเป็นยังดีก็ดีอยู่ไม่แตกเลยนะ นี่ครับคูณสิบสอง ไหลเบ่าโหหลักถ้าคือถ้าไหลอีก ก็คูณอีกครับที่คิวแล้วกันนะเฮมาต่อไปครับเดี๋ยวนี้คือทีเดียของเราครับ เจ็บ เอ่อ เป็ดหนึ่งร้อยบาทครับดดีครับ ม่ว่านำเพลง ครับ วันนี้ ผม แต่งตัวมาพร้อม แล้ว ครับ ผม นะ พร้อม จะเล่นสงการแล้ว นะครับ อุ้ยเซเตอร์เข้าอีกแล้วยอมอ่าสามตัวครับ สามตัวแล้วสิบสองกันหมุน ฟรี นะเริ่มเลยวายวายมา สองตัวเอออ่ะ มาสี่มามา โอเคคุณเจ็ด สองร้อยคุณเจ็ดเป็นพันสี่ ครับผมเด็งหนึ่งดัก เลยนะคุณสิบสามลงไปครับ สามร้อยเก้าสิบครับ มาโอ้คุณสิบเอ็ดแล้ว โอเค พันเจ็ดครับ ไปไหม โอเคครับเงินรางวัลก้อนโตครับไหลมาเทมาครับไหลมาเทมา ครับ ที่จำนวนทั้งหมด 3,490 บาทครับผมนะโคตรโคตรดี เกม นี้สงการแอสนะครับหรือว่าสารน้ำสงการนะครับ ก็ แต่ เกม นี้ ครับ แอด ไลน์ตามแหละครับ หรือว่ากดที่ ลิงก์ด้าน ล่างคลิป ได้ เลยนะครับผมนะ ก็ ด้วยกันครับเกมนี้แตกดีมาก ๆ ครับผมนะคือแตกดีแบบจะจัดะผมแนะนำเลยครับสงการสเปซนะของค่ายพีจีนะ อ่ะบกคูณยี่สิบเก้าโอสี่พันสามอันนี้เงินรางวัลก้อน โต ครับ สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทเจ้าช่วยครับ โอเค โอ้ยสิบห้าคูณสามสิบหกบาทหมดแล้วนะครับ โอ้หมื่นนึง อ่ะหมื่นกว่าหมื่นกว่าเลยครับ สุดติ่งครับหมื่นเก้าครับเการ้อยนะแต่หมุนให้หมดตัวนี้แล้วกัน แล้วผมพอแล้วนะครับครับสนใจเกมนี้อยาเล่นเกมนี้ ครับแอดไลน์ตามแหละครับ หรือว่ากดที่ ลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ครับร้อยหนึ่งคูณสี่ครับสี่ร้อยไหลยาวเปล่าไหลยาว ๆนะแล้วเนื้อไหลยาว แล้วครับจะหมดแล้วนะเอ้าไม่หมด ไม่ยอมหมดอะแล้วก็วันนี้ครับ ทุนสามร้อยวันนี้ครับ ได้มาทั้งหมดหมื่นแปดครับผมนะก็กิจการเล่นสงการแหละประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ใครชอบคลิปนี้ครับ กดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร b e ด้วยกันนะครับ แล้วก็ขอสวัสดีวันสงการอีกรอบนึงนะครับ ก็ให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับ แล้วก็วันนี้ผมมีตังค์แล้วเดี๋ยวผมไปเล่นสงการก่อนครับ ใครดูคลิปนี้จบแล้วครับ กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทางครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อน